การจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน ในตอนนี้จะมีหัวข้อย่อยสองหัวข้อด้วยกัน เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีของการสอนในการจัดระบบการสอน เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการจัดระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการออกแบบระบบการสอน เทคโนโลยีของการสอนในการจัดระบบการสอนนั้น เป็นการเชื่อมโยงเอาองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสอนมาทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจะมีการนำเอาวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านอาจารย์บัญชาได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มาใช้ในการวางแผนการสอน นั่นก็คือการนำเอาเทคโนโลยีของการสอน มาใช้ในการจัดระบบการสอนนั่นเอง เทคโนโลยีของการสอนที่นำมาใช้ในการจัดระบบ หมายถึง การออกแบบการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจของกระบวนการเรียนรู้ โดยการรวมองค์ประกอบต่างๆ และตัวแปรต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการออกแบบการสอนนั้น จากนั้นจึงนำเอาไปทดสอบและแก้ไขปรับปรุงจนใช้ได้ผลดี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้ การใช้เทคโนโลยีของการสอนเพื่อการจัดระบบการสอนนี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการของการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเอากระบวนการนั้นมาใช้ในการตรวจสอบปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ รวมไปถึงการประเมินในขั้นสุดท้ายด้วย ซึ่งวิธีการใช้กระบวนการดังกล่าวนี้ รวมเรียกว่าการออกแบบการสอน กระบวนการออกแบบการสอนนั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ 1. ผู้เรียน 2. วัตถุประสงค์ 3. วิธีการและกิจกรรม 4. การประเมิน 1. ผู้เรียนจะต้องมีการพิจารณาลักษณะของผู้เรียน เพื่อการออกแบบการสอนที่เหมาะสม ในเรื่องของลักษณะพื้นฐานทั่วไปของผู้เรียน เช่น อายุ ระดับชั้น ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่มีอยู่เดิม 2. วัตถุประสงค์ เป็นการตั้งวัตถุประสงค์ว่า ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใด และจะต้องทำอะไรได้บ้างหลังจากที่ศึกษาเรื่องนั้นแล้ว 3. วิธีการและกิจกรรม เป็นการกำหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนการสอนว่าจะต้องมีอะไรบ้าง พื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 4. การประเมิน เป็นการกำหนดวิธีการประเมินเพื่อตัดสินว่า การเรียนรู้นั้นประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ นอกจากองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว ในการออกแบบการสอนนั้น ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอีกหลายประการ เพื่อประกอบกันให้การออกแบบนั้นสมบูรณ์ที่สุด ในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างระบบการสอน 3 ตัวอย่างที่เป็นที่นิยมกันนะครับ ตัวอย่างที่ 1 ระบบการสอนของบราวและคณะ ตัวอย่างที่ 2 ระบบการสอนของเคมตัวอย่างที่ 3 ระบบการสอนของเจอราดและอีลี่ ระบบการสอนของบราวและคณะ เป็นระบบการสอนที่มีการจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน โดยการพิจารณาแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้สอนได้สามารถจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการความสามารถและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ระบบการสอนของเข้มเข้มได้แบ่งองค์ประกอบในการพิจารณาการจัดระบบการสอนไว้ เป็นสาระสำคัญ 10 ประการคือ 1. ความต้องการในการเรียนหรือจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน สิ่งสำคัญและข้อจำกัด 2. หัวข้อเรื่อง งานและจุดประสงค์ทั่วไป 3. ลักษณะของผู้เรียน 4. เนื้อหาวิชาและการวิเคราะห์งาน 5. วัตถุประสงค์การเรียน 6. กิจกรรมการเรียนการสอน 7. ทรัพยากรในการเรียนการสอน 8. บริการสนับสนุน 9. การประเมินการเรียน 10. การทดสอบก่อนการเรียนระบบการสอนของเจอร์ดและอีลี่ นับเป็นระบบการสอน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป โดยมีการแบ่งขั้นตอนต่างๆ ออกเป็น 10 ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การกำหนดเนื้อหา 3. การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น 4. การกำหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน 5. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน 6. การกำหนดเวลาเรียน 7. การกำหนดสถานที่เรียน 8. การเลือกสรรทรัพยากรการเรียน 9. การประเมินสมรรถนะ 10. การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ จากตัวอย่างระบบการสอนทั้ง 3 ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการทำมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งในระบบต่างๆ จะต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มการเตรียมการก่อนการสอน ขั้นการสอนและขั้นการประเมินทั้งระหว่างการสอนและหลังการสอน การดำเนินการสอนอย่างมีระบบนั้น ก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างแบบจำลองระบบ และการทดลองและประเมินระบบขั้นสุดท้าย 1. การวิเคราะห์ระบบการสอน ขั้นการวิเคราะห์การสอน เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับระบบการสอน และสภาพแวดล้อมของระบบการสอนเดิม ที่เคยดำเนินการมาแล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อที่จะให้ทราบว่า ส่วนใดดีอยู่แล้วควรคงไว้ ส่วนใดที่มีข้อบกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น และนำไปสู่การสังเคราะห์และออกแบบให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความจำเป็นขอบข่าย องค์ประกอบ และวิธีวิเคราะห์ระบบการสอน 2. การสังเคราะห์และออกแบบระบบการสอน ขั้นการสังเคราะห์และออกแบบระบบการสอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะต้องพิจารณา เลือกเฟ้น และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ มาสร้างเป็นระบบใหม่ นักจัดระบบส่วนใหญ่จึงมักนิยมเรียกขั้นตอนนี้ว่า การสังเคราะห์และออกแบบระบบ 3. การสร้างแบบจำลองระบบการสอน ระบบการสอนหมายถึงแผนภูมิลำดับกรอบที่แสดงส่วนประกอบต่างๆ โครงสร้าง ขั้นตอน วิถีทิศทาง เงื่อนไขและความสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของระบบ โดยใช้ภาพสัญลักษณ์และข้อความเป็นสิ่งแทนสิ่งที่กำหนดขึ้นมา เป็นส่วนประกอบและองค์ประกอบจริงของระบบการสอน 4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน การทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอนเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะต้องทำการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การทดสอบประสิทธิภาพของระบบจะต้องทดสอบในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงแบบย่นย่อทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนที่จะนำไปใช้ในระบบจริงว่าจะไม่เกิดปัญหา ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้จริง 5. การประเมินระบบการสอน ขั้นการจัดระบบการสอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างแบบจำลองระบบ การทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ และในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประเมินระบบการสอน จะเห็นได้ว่า ขั้นประเมินระบบการสอนขั้นสุดท้ายนี้ เป็นการหาความจริงตามธรรมชาติของระบบ ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขั้นการประเมินระบบนี้จึงเป็นจุดที่จะนำไปสู่ขั้นการวิเคราะห์ของระบบ ในรอบการจัดระบบใหม่ การประเมินระบบจึงเป็นกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ระบบในวงจรต่อไปนั่นเอง Thank you.